ค่ะทุกจ้ากันค่ะทุกจ้ายังนอนตื่นใหม่ครับผมพาเที่ยวเช้าอันนี้พาเที่ยวในเมืองครับผมบ้านนอกเข้าเมือง พามาดูเที่ยวตลาด ตลาดข้าใหม่เนาะเที่ยวเที่ยวเมืองสุรินทร์ครับผม อ่าตามมาครับ ตามมาเพื่อนนเที่ยวเมืองสุรินทร์ใครใครตื่นบ้างเนาะสงสัยยังไม่มีใครตื่น อ่า วันนี้ก็จะพามาเที่ยวอยากไปนอกนะไปเมืองสุรินทร์กันมามามาเพื่อนตามมาเที่ยวเมืองสุรินทร์ ไหนพลอยน้องพลอยมาด้วยน้องพลอยมาด้วยแล้วสองคนอ่า อันนี้ใช้ขากล้องนะครับผมขากล้องตั้งขอบครับเคยเข้ามารับชมขอบครับผม อ่าเที่ยวบรรยากาศ วันนี้จะพาขับรถเที่ยวเมืองสุรินทร์เลยครับ ผมบรรยากาศเนี่ยจากหน้าโรงพยาบาลใหญ่ฮะโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนาะนี่ก็ขวามือก็จะเป็นเทคนิควิไลเทคนิค นาะน้องพลอยเนาะมากับน้องพลอยครับผมมานน้น้องพลอยตื่นแต่เช้าพาเที่ยว น้องตื่นแล้วก็พามาเที่ยวครับผม วันนี้วันที่สสามิบกรกฎาคมพศบห้าผม ที่นี่ที่ไหนครับ เมืองสุรินทร์ครับผมแฮชแท็กเมืองสุรินทร์เที่ยวเมืองสุรินทร์เดี๋ยวพาไปแวะตลาดเดี๋ยวเราจะแวะที่ไหนบ้าง อ่าชมบรรยากาศไลฟ์สดเช้านี้ผม มากับลูกสาวเหมือนเดิมครับ น้องพลอยพาทิพย์เข้าเมืองมาเมื่อตื่น ซื้อของกินด้วย เข้าตลาดไปซื้อตลาด ฝั่งนี้เราสิลินทอน สิลินทอน เรียนมัธยมนะผมไปแล้วไปแล้ว เที่ยวตลาดด้วยกันครับผมเที่ยวตลาดตลาดพังใหม่ ก็จะแวะจังหวางแล้วก็ตลาดพังใหม่ครับผมวันนี้เราจะขับรถเที่ยวเมืองสุรินทร์ครับผม ใช้ขากล้องตั้งนะครับผม มากับน้องพลอยอประมาณนี้ได้บรรยากาศประมาณนี้ผมนี่เป็นแยกตลาดน้อยเนาะ ตลาดน้อยเมื่อกี้เลยตลาดน้อย ตลาดสดครับผม ตลาดน้อย ตลาดไฮโซใครเข้ามาเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์ กดแชร์กันยนะครับ วันนี้วันที่สามสิบเที่ยวครับผมเมื่อวานจะไปเที่ยวเทคโนไปดูสัตว์บาบาลเมื่อวานเนี่ย การวิธีการเรียนเนาะน้องพลอยเนาะไปตีอันนี้เนาะตีแซ่หัดตีแซ่การเรียนการผสมพันธุ์ทุกวันมีแต่ผู้หญิงเรียนนะผมผู้หญิงมีแต่สาวเขาไปเรียนกันเด็กผู้หญิงเนาะทุกวันนี้ใครเรียนอะไรก็ได้ครับทุกวันเนี้ยทุกวันความน่ารักของน้องสัตวบาลเนาะสัตว์ศาสตร์ไปงานเกษตรก็ต้องไปดูสัตว์ นิดนึงผมขับรถก็ประมาณนี้แหละ สัญญาณอาจจะไม่ดีใช้ขากล้องเดี๋ยวเราไปเข้าทางนี้ก็ได้นะพลอยเนาะไปเข้าจอดรถตรงไหนเนาะตลาดหาที่จอดรถครับผม เล็งที่จอดรถก่อน สถานีตำรวจครับผมฝั่งซ้ายก็ ตลาดเขียวอำเภอครับผมอำเภอจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดเล็กๆครับผม จะขับรถเที่ยวจริงประมาณสิบนาทีเนาะขอบคุณนะครับผมที่ยังอยู่ครับผมสวัสดีครับ สาวลาว สาวลาวโอเอสวัสดีครับผมมาเที่ยวครับมาเที่ยวอีดาตื่นหนึ่งเนาะเมื่อกี้เห็นลงคลิปอยู่อะไรนะ เห็นลงแชร์คลิปอะไรนะของมันนี่อยู่อาประมาณว่าแชร์เนาะแชร์คลิปถูกใจก็แชร์ประมาณนั้นได้ดูตลาดผ้าไหมครับผมซ้ายมือตลาดผ้าไหมสารกลางหลังเก่าฝั่งขวาก็จะเป็นสารแขวงนะนี่อ่าท่านมาดูตลาดผ้าไหมกันเลยกันพาน้องพลอยเดินตลาดผ้าไหมครับผมมามาเที่ยวเมืองสุรินทร์ก็ประมาณนี้ผมเอาค้าแม่ค้ามาแต่เช้าฮะ ซ้ายมือสารกลางหลังเก่าครับผมตลาดผ้าไหมเนาะวันนี้วันเสาร์นะมีตลาดผ้าไหมครับผมดูตลาดผ้าไหมมีที่เดียวฮะ ประเทศไทยตลาดผ้าไหมสุรินขายผ้าไหมชาวบ้าน ทุกหมู่บ้านทุกอำเภอเนาะทุกร้านค้ามาขายกันหอบเงินแสนมาครับผม มีเงินแสนก็หอบมาซื้อกันคนรักผ้าไหมเนาะคนรักผ้าไหมก็จะจะชอบอ่ะบางคนหมดเป็นแสนเด้อแม่ปุ้ยบอกเป็นแสนนะซื้อผ้าไหมอ่ะ คนรักข้างไหมอ่ะโอ้ ตักบาตรด้วย ตักบาตรบนหลังช้าง ตักบาตรวันนี้ ตักบาตรด้วยครับผม มาแต่เช้าถึงแต่เช้าก็ได้ตักบาตรทำบุญครับผม กิจกรรมของเอ่ออะไรนะ การท่องเที่ยวเหรอสเสริมการท่องเที่ยวเลี้ยงซ้ายเข้ามาทางสารกลางหลังเก่าสารกลางหลังใหม่อยู่นู่นนอกเมืองผมเขาย้ายเขาทำเสร็จแล้วเขาย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้ว นี้เป็นสารกลางหลังเก่าก็ทำกิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านผมก็ดีครับผมมีพื้นที่ทำกิจกรรมใครตื่นแล้วเนาะพี่ดาเนี่ยเนาะพี่ดาเดี๋ยวคุยกับพี่ดาพี่ดาตื่นยังเป็นลงคลิปอยู่นะเมื่อกี้ห้านาที เต็มที่จะลดแล้วไปดูเรามาทำกิจกรรมกันตึงบรรยากาศครับผมบรรยากาศปอยไปย่างไปใส่รองเท้าแป๊บนึงใส่รองเท้าครับผม ถึงละถึงตลาดเขียวละ กันลูกแต่งเท้ากันแต่งเท้าเอาสีไหนดี สีแดงหรือสีนั่นดีแล้วใส่สีแดงเหรอมีสีแดงผมสีแดงชอบสีแดงเอาตัวนี้สีแดงแล้วไม่ค่อยหลุดเนาะนุ่มไหมอ่ะนุ่มไหมอ่ะสีแดง วันนี้ถ้าอยู่บ้านก็จะไปดูฟาร์มครับผมเราไปทำรายการในฟาร์ม วันนี้อยู่บ้านนอกเที่ยวอยู่ในเมืองเข้าไปในเมืองพามาเที่ยวในเมือง เปลี่ยนบรรยากาศอืมเด็กๆในเมืองวันนี้ ปกติเด็กบ้านนอกเนาะบ้านนอกบ้านนอกน้องทายเด็กบ้านนอกอ่ะไม่มีใครเรามาดูเราเลยอ่ะเออไม่มีใครตื่นมาดูหรอกเราเราไล่หนีคนเราเราจะมาเบิ้งควายประมาณนั้นไปยัง let's go ยังไปดูเขาใส่บาตรไหมไปดูไหมตักบาตรแล้วหลวงพ่อตักบาตรแล้ว ราตักบาตรกันแล้วเช้าผมมาทำมาเที่ยวสุรินทร์ก็ตื่นแต่เช้าหกโมงผมมาใส่บาตรเนาะกิจกรรมของจังหวัดอยู่ เขาก็จะใส่บาตรกัน ลงทางไหนเนาะลงทางไหนเนาะขากล้องพร้อมกับผมอุปกรณ์ขากล้องเนาะประมาณใช้ของถูกครับผมไม่ได้ใช้ของแพง มันมันตั้งด้วย ประมาณอ่า ประมาณนี้แหละ มันตั้งได้ด้วยเนาะประมาณว่าถือแล้วก็ ือเดินมันไม่หนัก อันนี้ซุปตาโสซื้อให้ร้อยหกสิบผมใช้อย่างเงี้ยผมผมใช้อย่างเงี้ยประมาณว่าไม่ได้ใช้กระสันเลยนะ ใช้ธรรมดานี่แหละใช้ของถูกกันเรามือไม่ใช่มืออาชีพ มือสมัครเล่นก็ใช้ของถูกไปก่อนหัดเรียนรู้เรียนถูกไปไอ้ไม่ได้ใช้ของเอ่อเท่าไหร่นอกของพีอ่ะจึงจึงจึงปไะปป้าก็จะไปละปะเดสโกปไะ เดี๋ยวตั้งกล่องแป๊บหนึ่งครับผมตั้งกล่องแป๊บหนึ่งดูดูใส่บาทเนาะไม่มีใครตื่นมาดูเราหรอใครตื่นมาดูเราหรอปิดแอร์กันตึงตึงตึงตึง ปิดแอร์ ปิดแอร์ ที่นี่ที่ไหนครับสารกลางจังหวัดครับผม จังหวัดสุรินทร์สารกลางหลังเก่าเนาะประตักบาทบนหลังช้าง ทำกิจกรรมของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเด็กในชั่วโมงหนึ่งอ่ะอ่ะลุกแป๊บลุกกันนะแล้วเขาไปใส่บาตรมาเดี๋ยวเดินมาใส่บาตรกันอ่ะจิงจิงจิงไอ้นี่ยฮะร่างกลางฝั่งเราแล้ว ดินไหมเดินไหมเดินไหมเดินก็เดิน เดินข้ามลูก เดินข้ามอ้จึงเออ วันนี้มันนอกเข้าเมืองครับผมเดินลงลงลง เออ ลงค่อยลง เราจะเอาฝั่งไหนดีเนาะไม่สะท้อนแสงเราต้องฝั่งนี้สิลูกต้องไปฝั่งนี้กิจกรรมของจังหวัดเนาะเราจะฝั่งไหนดี เราจะฝั่งไหนดีเราจะฝั่งไหนดีมีคนไหมเนาะโอ้คนเยอะเดี๋ยวป่าก็จะได้ตั้งกล้องตึงตึงตึงตึงตึง มากับลูกสาวกับผมมากับน้องพลอยเช้านี้ทุกท่านานกนส่วนได้ไหนเราเดินทาง เข้ามาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้นะครับก็กำลังเดินทางเข้ามากันนะครับส่วนทางเดินทางมาถึงในโอกาสนี้นะครับก็ได้มาเก็บภาพของความประทับใจกับทางน้องช้างนะครับตอนนี้ก็ได้มางเพือไปมีความประสงคจะให้อาหารให้อ้อยนะคอ้อยนางทีนะครับ ตาโสสวัสดีครับผมเรียนเิเที่ยวตลาดครับมาเที่ยวตลาดถนนราชรการทุกภาคส่วนนะครับประจำนักบ้านน้าพระสงฆ์ก็จะได้ ประกอบพิธีไหว้พระรับสินรับพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นระดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านครับ พระรประกอบพิธีเระดับต่อไปนะครับ ตอนนี้ท่านแม่ครูบาอาจารย์ได้มาราชประทานให้กำลังใจทุกท่านในวันนี้สามวัดด้วยกันนะครับจากวัดกลางสุรินทร์วัดโรมสุรินทร์แล้วก็วัดบุรการาม พระรามบวชเฉลิมพระเกียรติจำรวจทั้ง20รูปนะครับนะใครเนาะกนกพรสวัสดีครับคนรักว่านอ๋อสวัสดีครับ พี่กนกพรเช้าครับผม มาดูตักบาตรทำกิจกรรมของจังหวัดโอกาสการนี้นะครับ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับพอเรียนเชิญทุกท่านได้ไหว้พระโดยพร้อมเพลียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธระควาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตภะคะวะตาธรมโม ธรรมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหลักคำถวายพระทหารตั้งนโมสามจบพร้อมกครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 สาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังทีตายะ สุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทินสาธุกาสการนี้ขอความเมตตาพระครูประยัติกิจดำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ประธานสงฆ์ได้โปรดเมตตากล่าวสามโมทมียคถาขอนิมนต์ครับขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกรูปขอเชิญพร สงรับอุตภายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คู้ส่วนราชการ ทุกภาคส่วนญาติโยมทุกท่าน ทุกวันเสาร์ก็มาพบกันที่นี่ ก็ถือว่าเป็นบุญ เป็นกุศลสำหรับเราท่านทั้งหลายแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามองมองจากตัวเรา เรามองคนรอบข้าง เราจะเห็นความเป็นตัวตนหรือความเป็นบุคคลที่แตกต่างกันไป แต่ถามว่าความแตกต่างนั้นมันผิดไหมก็ไม่ได้ผิด เพราะสิ่งเหล่านี้มันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละ มันเป็นการสังสม การใช้ชีวิตของเรา มันมาจากส่วนในของตัวเราเอง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถามว่าเราจะอยู่ร่วมในสังคม ด้วยการลดความขัดแย้งในใจเราหรือความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ประเด็นหลักก็คือความต่างของคนเนี่ยในหลักทางพุทธศาสนาพระองค์ได้ตรัสจริตหลักๆไว้อยู่หกอย่าง ประการที่หนึ่งก็คือราคะจริต อาคาจริตคือจริตคือข้อปฏิบัติหรือความประพฤติของคน ถ้าคนที่มีราคาจริตเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามสะอาดเรียบร้อยทำอะไรก็ภาษาบ้านเราคือเนี้ยบเหมือนผ้าพับไว้ เข้าไปในบ้านเราจะเห็นแต่ละคนได้เลยว่ารูปบ้านนี้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแม่บ้านด้วยเนาะ คือถ้าเข้าไปในบ้านแล้วเราจะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเนี่ยคือความเป็นรัตจริตจิตที่เป็นเป็นวิถีชีวิตของคนโดยประจำอยู่แล้วอันนี้เราประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือ โทสะจริตคนประเภทนี้เป็นคนอารมณ์ร้อน มีเป็นคนเจ้าอารมณ์ ภาษาบ้านเราคือคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่าย มองโลกในแง่ที่มันไม่ค่อยเป็นธรรมกับตัวเองเท่าไหร่ ถ้าเจอลักษณะนี้ถ้าเป็นหัวหน้างานนี่ก็งานเข้าลูกน้องบ่อย ๆ ประมาณนี้ก็เป็นจริตเป็นข้อประพฤติปฏิบัติที่มันติดตัวมาถามว่ามันถูกมันผิดไหมก็ไม่มีใครผิดเราเพียงแต่ว่า มันส่งผลต่อวิถีชีวิตการใช้ ชีวิตของเราอย่างไรก็เท่านั้นมีใครเขาบ้างเนาะประการที่สามก็คือ คนที่มีโมหะจริต คนโมหะจริตเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆ สวยไหมครับ สวยไหม ใครพูดอะไรก็เชื่อง่าย เหมือนลูกหลานเราถ้าเป็นคนที่พูดติดเพื่อนมองง่ายๆ คือใครชวนไปไหนก็ไป ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง อันเนี้ยถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีไป เจอเพื่อนไม่ดีก็เสียคนไปนี่คือลักษณะจริตหลักๆ ประการที่สี่ก็คือเป็นคนที่อ๋อลองคูว่า ครับผมลองคูว่าไม่ตกจริตลองคูว่าว่าเป็นประธานคิดมาก ฟุ้งซ่านคือชอบคิดเล็กคิดน้อย เป็นคนที่คิดคิดเยอะเมื่อคิดมาก มันก็จะตามมาด้วยความผลมากสวัสดีครับพี่โบพี่โบการเกษตรเห็นลงคลิปอยู่เห็นลงคลิปอยู่ครับก็ จะเป็นคนที่ทำไมตื่นเช้าพาลูกสาวมาขี้เหนียวหน่อยนึงมาดูทำกันทำกิจกรรมของ ราะกว่าจะอะไรแต่สังคมเนอะแต่ละอย่างสังมีคมยากพอสมควรคื่อก็นอนดึกคือคนี่กจะนอนได้คิดเยอะ ประเด็นต่อมาก็คือคนที่มีลักษณะของความเป็นพุทธิจริตคือเป็นคนที่มีเหตุมีผลสวย คนที่ทำอะไรแล้วต้องมีเหตุมีผลเสมอ เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ ในเรื่องของการใช้ชีวิต เป็นคนที่มีปัญญา มีความรู้เยอะลักษณะเนี้ย ทีนี้ถ้าเรากลับมาดูว่าถามว่าเราเป็นคนจริตยังไง มันอาจจะมีศรัทธาจริตศรัทธาจริตก็คือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคง มีความเชื่ออะไรที่ แต่มันก็มีอยู่สองเชื่อเนาะเชื่อในทางที่ดีก็ดี เชื่อในทางที่ไม่ดี ก็ก็แย่เหมือนกัน ดังนั้นจริตทั้งหกเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ในตัวเราได้หลายจริตเหมือนอย่างเช่นศรัทธาจริต ศรัทธา จริตบวกกับพุทธิจริตก็คือคนคนที่มีความเชื่อและมีเหตุมีผลเนี่ย คนกลุ่มนี้จะเป็นหัวหน้าคนเสียส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำคน เพราะว่าศรัทธาจริตมีพลังบวกสูงมาก บวกกับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะ จะทำอะไรก็จะเป็นหัวหน้าคนจะเป็นคนที่เป็นแนวนำเป็นแกนนำลักษณะนี้ แล้วยิ่งถ้าบวกด้วยราคาจริตด้วยเป็นสามจริตเข้าไป เนี่ยคนนี้จะเนี้ยบละเอียดถี่ถ้วน มีเหตุมีผล ก็ก็จะทำให้การพัฒนาชีวิตมันก็จะง่ายขึ้น แต่ถ้าเจอโทสะจริตบวกกับพุทธิจริตอันเนี้ยก็จะเป็นห่วงพอสมควร เพราะมันจะเกิดคนที่มีอัตราสูงมากยิ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีโทสะเป็นพื้นฐานแล้วไปบวกกับด้วยพุทธิจริตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนที่มีอัตราสูงและไม่ค่อยฝังใส่มันก็จะกลายเป็นปัญหาของการที่จะประสานงานอยู่ร่วมกันในทางสังคม อันนี้ก็เป็นเป็นจริตที่เป็นหลักๆใให้ทุกท่านได้คิดได้ทบทวน แล้วก็ถามว่า แล้วเรารู้จักคนรอบข้างแล้วมันเกิดประโยชน์อะไร มันทำให้การจัดวางตัวเราง่ายขึ้น เราจะอยู่ตรงไหน โอ้ คนนี้มาแรงนะ คือคนโทสะจริตนะ เป็นคนที่พูดอรไรแรงๆ พอพูดแรงๆ แต่ถ้าเราเงียบไว้ก่อนก็แรงกระทบมันก็ไม่เกิดนะ สมมตินะ สมมติว่าเจ้านายกำลังโมโห แรงๆ ก็ด่าวัดเดียวจบเลยเงี้ย ไม่มีคนเถียง สักพักหนึ่งก็อ่อนแรงเขาบอกสักพักหนึ่งก็อ่อนแรง พออ่อนแรงแล้วก็กลับมาคิดได้ มันก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าคนกำลังแรงมา แล้วเราโต้ต่อไป มันก็จะไม่จบไม่สิ้นดังนั้นการจัดวางให้เรารู้จักคนรอบข้างว่าเป็นคนนิสัยอย่างไร มันก็จะทำให้เราลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรในการใช้ชีวิตของเราได้ง่ายขึ้น ก็เหมือนก็คืออย่างซูนมแม่บ้านเนาะเป็นคนที่รักสวย รักงามนั่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ส่งเสริมแม้แต่ชีวิตของการเป็นครอบครัว ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เหมาะให้ควรก็ ็ลดความขัดแย้งลงได้คนในครอบครัวดังนั้นเราก็เรียนรู้เรียนรู้จากตัวเราว่าเป็นคนยังไง เรียนรู้จากคนรอบข้างเป็นคนยังไง แล้วเราจะใช้หลักอะไรในการที่จะบริหารจัดการองค์กรหรือบริหารจัดการตัวเราเอง หรือสังคมอย่างไรจึงจึงลดความขัดแย้งดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ รู้เขารู้เรารบร้อยครั้ง ก็ชนะร้อยครั้ง อันเป็นหลักของของของเชิงจิตวิทยาที่สามารถปรับใช้ได้ในหลักทางพุทธศาสนา นี่แม้จะจริตหลักมีอยู่หกจริตแต่ว่ามันก็ผสมกันหลายๆจริตเข้าด้วยกัน ก็มีบางคนก็มีทั้งศรัทธา มีทั้งพุทธิจริตมีทั้งราคะจริต หรืออาจจะผสมโทสะจริตหน่อยๆเมื่อไม่พอใจเนี่ยมันก็ผสมกันลักษณะเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าเราอยากลดความขัดแย้งประสานรอยร้าวประสานความร่วมแรง ร่วมใจในทุกภาคส่วนก็สามารถปรับตัวเราให้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ดังนั้นก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมทำบุญในวันเสาร์ถือว่าเป็นการประสานใจเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เห็นหน้าเดิมๆกันเยอะ ก็กลุ่มกลุ่มมิตรกลุ่มบุญด้วยกันมาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันก็อนุโมทนาขอบคุณทุกท่านก็ขอต้นทุนในบุญกุศลที่ทุกท่านรักอาไว้ดีตันนี้จงเป็นต้นทุนเป็นเสบียงบุญนุนนำเพิ่มพูนกุศละเจตนาของท่านทั้งหลายให้เจริญเติบโตและก็เจริญงอกงามในทางที่ เกิดคุณเกิดประโยชน์แล้วก็ขอให้เจริญด้วยพรชัยทั้งสี่ประการ คืออายุวันนะสุขภละตลอดทั้งนาสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกประการคือรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปูเรนติสาการัง เอวเมวัยโตตินังเตตานัง อุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามณิโชติรโสยธาเอวันจันโตสัมภโรโควินาสัตมันภวัตวันตรายโยสุขีติน โยโกภาวะอภิวันทนาสิริสนินตุนธรรมปัจจายโนจันตุนธรรมาวันตันติอายุวันโนสุขังทานลังโสอันทลานโทสุขิโตโหพนทศาสเนอโรโคสุขิน โหิสหสัมเพหิยาติพิสาอันทลันสุขิตาวิรุณหาพุนทธศาสเนคาสุขิตาโหหิสหสัมเพหิอิติเตอันทลันทาสุขิตาวิรุณหา ตัสสะสเนอโรคาสุกิตาโหตัสสะสัมกิยาติพิภวตุสัมภมังกลังรังปเทวตาสัมภพุนธานุภาเวนัสธาโสทิตุเตมภวตุสัมภมังคลังราคันตุสัมปเทวัน สัพธรรมานุภาเวนัสธาโสติตุเตมภวตุสัมะมังคลังรักันตุสัมปเทวันสัมปสังฆานุอาเวนัสธาโสติสวัสดีครับยายเทพสวัสดีครับ สวัสดีครับยายเทพขอบคุณครับผม วันนี้เมืองสุรินทร์ครับผมเที่ยวเมืองสุรินทร์รับรองเพื่อเตรียมทำบุญตักบาตรเนาะต่อไปชมตักบาตรครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์พรเจะาอกคุณนะครับใครแวะเวียนเข้ามา เช่นเดิมนะครับ โอกาสนี้ขอยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวพี่น้องจากกรุงเทพมหานครแล้วก็จากประเทศสวัสดีครับพี่โบที่ได้ร่วมเดินทางมาทำบุญตักบาตรในเช้าวันเสาร์นี้ด้วยนะครับ ต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ที่เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับ นำทีมโดยท่านพอทอจังหวัดสุรินทร์ นะครับผม ที่ได้นำพาพี่น้องจากเดนไกลมาร่วมในกิจกรรมดีๆของเราในวันนี้นะครับ นี้ก็พระสงฆ์มูใหญ่นะครับ ทั้ง 20 รูปได้เดินทางมาจากวัดกลางสุรินทร์วัดพรมสุรินทร์และวัดพุทธารามพระรามหลวงเฉลิมพระเกียรตินะครับ ซึ่งนำโดยหลวงพ่อพระครูประยัติกิตธรรมรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งพระอาจารย์พระครูสุกิสวัสดีครับพี่ดาพี่พิษอันดา น้องไปดูมาแล้วเด้อทวีป โอซิเนียเออน้องเกิดน้องน้องเรียนมากับน้องเรียนไม่จบเนาะทวีปนี้มันอยู่ตรงไหนเนาะเข้าไปดูแล้วมันมี 14 ประเทศเนาะ โอเซเนียหมู่เกาะเป็นหมู่เกาะได้ความรู้ไหมว่าผมได้ไป มันอยู่ตรงไหนวะ ถ้าพี่ดาไม่พูดผมก็ไม่ไม่เข้าไปดูนะ แล้วก็ไปศึกษานิวซีแลนด์มันอยู่ตรงไหน อ๋อ เป็นหมู่เกาะผม หมู่เกาะออกแลนด์เนาะ ออสเตรเลียทวีปแต่ก่อนได้ยินแต่ทวีปออสเตรเลีย อ๋อ นิวซีแลนด์ด้วย อ๋อ มันรวมกันเป็นโอซิเนียอ่าในความรู้นิดนึงครับผมเข้าไปอ่านแล้วเราที่สงสัยที่นิวซีแลนด์มันอยู่ตรงไหนวะ นิวซีแลนด์เนี่ย เราเรียนไม่จบเนาะเราเรียนน้อยคืนครูเรียนจบมาก็คืนครูหมดจำบรรยากาศครับผมขอบคุณนะครับ มีสาวน้อยด้วยนะสาวน้อยสาวน้อยนั่งอย่างเนี้ยให้นั่งรอก่อนให้นั่งรอชมเขาก็นั่งนิ่งเลยนะรับพรขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับ เอ่อทำทำให้ความรู้เกี่ยวกับนิวซีแลนด์เนาะมันอยู่ตรงไหนโอเซเนียทวีปโอเซเนียเออผมเรียนไม่ถึงอ่ะโอเซเนียทวีปโอเซเนียอ๋อพี่ปูจากออสเตรเลียเหรอออสเตรเลียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนาะแต่ก่อนเรียนรู้จักแค่ทวีปออสเตรเลีย ทวีปน้อยๆทำไมก็โอ้นิวซีแลนด์คิดว่ามันอยู่ยุโรปอ๋อ มันเป็นเครือจักรภพเนาะอ่าอลิซาเบธอลิซาเบตราชาธิปไตยปกครองด้วยจำนวนคล้ายๆประเทศไทย ประมาณนั้นสินค้า ส่งออกก็เกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับเมืองอะไรนะ จำได้ประมาณนี้แหละ ผลไม้เนาะ ออสเตรเลียพวกนี้เขาก็ทำเกี่ยวกับเกษตร ชมบรรยากาศตักบาตรครับผมตักบาตรบนหลังช้างตักบาตรมาทำบุญครับผมตื่นเช้ามาช้อปปิ้งผ้าไหมกันเนาะเขามาซื้อผ้าไหมกันมาจากกรุงเทพมาจากโลก ตื่นแต่เช้ารถฝั่งนี้เขาจอดเขามาเที่ยวกันม่เจอคันนี้หรอกอ่าในความรู้รับผมก็เพราะผ้าไหมขี้สงสัยเฮ้ยทวีปโอเชียเนียมันอยู่ตรงไหนวะไหนไหนต้องทุจ้าฝั่งนู้นดิ เห็นไหม เห็นไหมเห็นผู้ว่าฮะลองผู้ว่านะฮะตัวเล็กๆอ่ะลองผู้ว่า อ่าลองผู้ว่านะถ่ายรูปอยู่ลองผู้ว่าสุริน เป็นผู้หญิงครับลองผู้ว่า อืมสวัสดีค่ะน้องพลอย น้องพลอยทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าปลาดากัน ไหนทุจ้ายัง เจ้าจักรยาน เจ้าจักรยานครับ เมื่อกี้พามารับพรละทำกิจกรรม มันล้มนะโลก มันล้มนะ มันล้มนะตื่นแต่เช้า ผมตื่นแต่เช้า น้องตื่นแต่เช้า พามาซื้อข้าวเหนียว ชอบกินข้าวเหนียวเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม ก็ใครว่างก็ผมไม่ว่างก็เที่ยวเที่ยวเหมือนเดิม ประมาณนี้ผมวันนี้ได้บ้านนอกเข้าเมืองเนาะบ้านนอกปกติอยู่ก็จะดูดูงัว ดูฟาร์มดูช้าง ดูกระบือกระใบเนาะบ้านเราก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้มีผ้าไหมเนาะตลาดผ้าไหมก็มาถ่ายมาถ่ายทำมาให้คนดูเข้ามาเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวทำรายการ เอ้ยล้มล้มล้มล้มล้มล้มหนูจะเอาคันนี้เหรอมันใหญ่ไปไม่ได้หรอกบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมบรรยากาศถ่ายรูปตักบัตรแล้วก็ถ่ายรูปกันปาเดินไปเดินไปดูช้างไหมเดินไปดูช้างไหมไปทางไหนช้างเดี๋ยว ครับ ยายเทพขอบคุณครับผม ถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปไปไปไหน ไปไหนตรงไหนจะไปตรงไหนเอาไปฟังเสียงเพลงไม่ฟังเสียงเพลงเหรอนี่เอาตัวไหน หืม ทำไมหนูจะชุดจ้าหืมดูถ่ายรูปถ่ายรูปกัน ถ่ายรูปกันเล็วป้าถ่ายรูปกันเอาไปเลี้ยงช้างไปไปเลี้ยงช้างไป liên sang vậy sáng ra giếng sáng วยไหมพี่โบ พี่ดาสวยไหม สวยเนาะ สวย สวยเซ็กซี่ เรามีนางแบบมาเนี่ย สวยสวยพี่ดาสวยอย่าลืมมาสุรินมาซื้อไปชอบผ้าไหมเด้อ หอบเงินแสนมาซื้อไาหาหยิบเอาไปหยิบให้ช้างตัสวยนะ สวยนะ สวย อาจจะถ่ายบรรยากาศอย่างเงี้ยครับผมทำไมก็จะชอบถ่ายบรรยากาศ Mày lên thang mấy, lên thang luôn Lên thang luôn Lên thang luôn Đấy, lên thang nha à, con hay sáng còn duyên duyên công nghĩa là nó duyên công nghĩa là cái sáng mình dịp cái sáng mình hayครับเดี๋ยวช้างหยิบเองครับอ่าฟานเออเออจัดอะไร ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสวยสวยสวยสวยมันจะเดินเหรอมันจะเดินมันอยู่ไหนหิวยังหิวยังต้องคอยก็จะหิวครับผมวันนี้คนเยอะครับผมวันนี้มันหยุดยาวเนาะคนท่องเที่ยวยาว ท่านรองผู้ว่า ผมท่านรองผู้ว่าไปลูกผู้ว่ากันครับหนึ่งสองท่านครับ กิงไงวไม่ไหวละจะเลี้ยงร่วมเันน้องไปเลี้ยงช้างไหมอ่ะน้พาไปเลี้ยงช้างไหมอ่ะพาไปเลี้ยงช้างไหมอ่ะพาไปเลี้ยงช้างไหมอ่ะพาไปเลี้ยงช้างไหมตึงตึง ขอบคุณครับพี่โบเข้าเอามาดูชุดผ้าไหมสวยๆแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นใส่บาตรทำบุญนะชุดชุดทำบุญแฟชั่นครับผม สวยไหมครับสวยไหมครับพี่ดาสวยไหมสวยนะชุดที่สวยนะครับผมชุดผ้าไหมใส่แล้วก็ขนลุกครับผมชุดนี้ก็สวยนะ สวยไหมพี่ดาสวยไหมดูจุใจเลยครับ แฟชั่นเมืองสุรินแฟชั่นชุดนี้ลายโฮผมลายโฮพี่พี่โบลายลายโบราณดูชุดครับผม ดูชุดดูใส่เนาะดูผู้ว่าใส่ลายขอ รูปหัวใจผู้ว่าผู้ว่าใส่เสื้อขาวเนาะร้องผู้ว่าอ่าตัวเอสรูปหัวใจ วยอันนี้ยายใส่อะไรอะลายอันปรมเหรอ อันปรม อันปรมโอ้ย หนักหนัก มากับลูกสาวก็จะประมาณนี้แหละ เนี่ยชุดชุดรองผู้ว่า ตัวเอสลูกหัวใจ ายของเดี๋ยวพามาดู แม่ค้า ขายไหมครับ อ๋อ ใส่เหรอ อ๋อ อ๋อ มีให้ยืมใส่มาตักบาทเนาะ ใครมาเที่ยวสุรินทร์ใช่ไหม อ๋อ เพิ่งรู้เราสามารถมายืมได้อ๋อ มายืมได้เนาะ ไม่มีค่าเช่าเหรอ อ๋อ มาเด้อพี่ดาเด้อพี่ดา พี่โบมีชุดให้เช่าเด้อไม่ต้องแต่งตัวธรรมดามาก็มาขอชุดกับพี่คนสวยเขาเนี่ยเห็นไหมพี่คนสวยก็สวยด้วย เซ็กซี่ ไลฟ์ยูทูบครับยูทูบทั่วโลก ผู้ชมทั่วโลกชมบรรยากาศเอ่อตักบาตรบนหลังช้างสารกลางหลังเก่าจังหวัดสุรินทร์ครับผมประมาณนี้แหละ อ่าเขามีชุดให้ครับพี่เอ่อเจวา คนบ้าเนาะพี่พเนจร ผมตั้งชายาให้เป็นหมอผี แห่งเมืองศรีสะเกดหมอผี หมอผีกันโนพี่นกคนคนรักบ้านเนาะขอบคุณนะครับผมเจ้าแรกเลยวันนี้มาเฝ้าพ่อใหม่มาดูการทำกิจกรรม อาชีช้างปะไหนเลี้ยงช้างไหมลูกไหนจับแตงดิแตงแตงแตงแตงไหนดูแตงดิไหนดูแตงดิไหนจับแตงให้ช้างไง ุ๊บกระจุ๊บกระจุ๊บยิงทางไหมยังไหมไอ้มือสั่นเลยนะครับผม มากับลูกสาวก็ประมาณนี้แหละ อ่ะคนดูนิดนึงครับผมก็ทุลักทุเลมากับคนสวย เจออีกแล้ว เจองแล้วคนหล่อคนเลี้ยงช้างหล่อนะครับผมนักท่องเที่ยวเขาจะให้หรือเปล่าไครับคณะท่องเที่ยวจากกรุงเทพดูหน้าตา ดูหน้าตาไม่ใช่คนแถวนี้อะกรุงเทพกรุงเทพมาเที่ยวสุรินทร์นะครับเรา้องรับประทานอ่ะชุดสวยนะครับผมชุดสวยนะ อัตสาวครับผมชุดสวยครับผมแฟชั่นแฟชั่นมังสลินแฟชั่นมังสครินผมเป็นไงครับผมสวยไหมชุดสวยๆกันเลย เซ็กซี่ เซ็กซี่ ครับ พร้อมนะครับ ทุกท่านครับครับหนึ่งสองสามครับด้านหนึ่งครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับพร้อมครับหนึ่งสองสามจริงจริง ขอตั้งมือนะคะอเคค่ะหนึ่งสองตั้งมือนะคะตก้งมือโอ้ยยกมือดีเลยขอบครับ พี่พเนจรนะ นมสีเกตอ๋ัองเที่ยาจงเทพจรเทพใช่พี่อ๋อ พี่พี่พามาเหรออ๋อการท่องเที่ยว อ๋อ ครับผมครับ ไลฟ์ไลฟ์ยูทูบอยู่ครับทั่วโลกก็จะใส่ผ้าไหมครับผ้าไหมสุรินนะเลยค่ะซื้อจากสุรินเมื่อวานไปเที่ยวในสุรินทร์มาแล้วันงส่วนเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวอ๋อเขามีผ้าให้ยืมก็พูดง่ายแต่ใครมาก็มีผ้าให้ยืมไม่ยืมไม่ยืมอันนี้ซื้อของส่วนตัวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้บอกฝั่งนู้นมียืมมีมีให้ยืมแต่เออถ้าไม่มีก็มายืมเอาใช่ชุดนี้ก็จะเตรียมตัวมาจากโรงแรมเลยอ๋ออ๋ออ๋อ ไม่ไม่ไม่ซื้อก็มาช็อปเอาเลยเนาะเยดี๋วอะแยะเลยตลาดช็อป เดี๋ยวตลาดผ้าไหมเลยฮะ ครับผม เนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผม อ๋อตลาดสมัยเนาะจะมีทุกวันเสาร์ ครับผมครับไปเดินได้เลยค่ะ ครับผม ขอบคุณครับ อ่าใครมาสุรินทร์ก็ของเุณนแสนมาซื้อผ้าไหมแฟชั่นบมงสุรินทร์บอกแฟชั่นอันนี้มาดูแฟชั่นเนาะแฟชั่นแฟชั่นจริงๆครับผม แฟชั่น นี่เป็นหิวข้าวยังลูกสาวหิวข้าวแล้วไปไปกินข้าวซื้ออะไรกินดีเราหืมนูกินอะไรหนูกินอะไรไปไปเดินตลาดต่อันหรือพอสำนี้อ่ะจูใจกันเอาละอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ทุกจ้ากันบอกทุกจ้าทุกจ้าทุกจ้ากันทุกจ้ากัน ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอยากคอมเมนต์ก่อน พี่กนกคนรักว่า สวัสดีค่ะ ทุกจ้าก่อนอ่าพี่โบพี่ดาเนาะพี่พี่โบพี่โบการเกษตรแล้วก็พี่ดาพิสแอนดานิวซีแลนด์ทวีปทวีปทวีปอะไรนะโอซิเนียความหมายเรียนไม่ถึงความหมายคืนคุมอ่าเจวาเนาะเจขอนเจวาขอนขอนแก่นเนาะอ่าพี่คนบ้าเนาะพี่ตาโสมีใครอีกเนาะคเพื่อนหลายคนพี่กนกพรคนแรกเลยมาเฝ้า ขอบคุณครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมประมาณนี้มาดูบรรยากาศบรรยากาศเนาะมีใครเนาะเดี๋ยวอัดปาอ่านคอมเมนต์ก่อนมันตั้งแต่คนแรกเลย อ่ามีพี่สาวลาว สาวลาวโอเอเอาคนแรกเลยสาวลาวโอเอสาวลาวขอบคุณนะครับผม สาวลาว พี่กนกพรพี่โบพี่สุตาโสพี่ดาพี่พิษแอนดาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับยายเทพตาเทพ ยายเทพตาเทพชาแนลขอบคุณนะครับยายขอบคุณครับผมอ่าเออนิวซีแลนด์ไปแล้วครับไปซื้อข้าวให้หนูก่อน ให้ให้น้องพลอยกันน้องพลอยหิวข้าวแล้วตื่นแต่เช้านี้ได้ภาพบรรยากาศที่สวยครับ บรรยากาศตากบาทบนหลังช้างเมืองสุรินทร์ เที่ยวเมืองสุรินทร์กันด้วยกันครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจ๊วาขอบคุณครับผู้หญิงเวลาใส่ผ้าถุงใส่ชุดแบบไทยๆสุภาพสตรีไปนะยิ่งชื่นชมมากๆชอบๆครับผมขอบคุณครับพี่เป็นกันในจอนอ่าเลยลุงจะบอกเอสให้พี่เอสเหรอไปเฝ้าพี่เอสเหรอ โอ้ยไปไหนลูกไปไหนดีเราไปตลาดไหมไปตลาดไหมสวยอาครูเทพสวัสดีครับครูเทพอาครูเทพมาทันขอบคุณนะครับครูร้องเพลงร้องเพลงฮอตมากปังมากครูเทพ เป็นเป็นเน็ตไอดอลเลยนะทุกวันเนี่ยครูเทพเน็ตไอดอลละขอบคุณครับครูขอบคุณครับขอบคุณครับผม ขอบคุณนะครับเดินชมบรรยากาศนิดนึงครับผม ไปบ้านก็เรียนเชิญขึ้นสั้นๆคนไม่เห็นผมต้องยาวๆคนก็จะเข้ามาดูบรรยากาศด้วยกัน ชุดนี้มาจากกรุงเทพครับผมมาเที่ยวสุรินทร์มาเที่ยวสุรินทร์ครับทริปเที่ยวสุรินทร์ใส่ผ้าไหมสุรินทร์ อ่ะ ดูยาวๆแล้วกันบรรยากาศให้อิ่มเลยครับผม ดูชุดสวยๆแฟชั่นเมืองสุรินทร์ ็มาเสี่ยงโชค โชคครับผม โอเคค่ะจากมาสุรินต้องเอาโชคกับเราด้วยนะคะคณะเราพร้อมแล้วยอเลสโกเอ๊ะป้าป๋านั่งแป๊บนึงป้าป๋าไม่ไหวแล้วพลอยโอ้ยไม่ได้ไปแล้ว เดินดูตลาดผ้าไหมไหมป่ะหนูเดินนะไม่ป่าไม่ไหวแล้วนะ พี่ปุ๊กเก้าห้าไม่มีเลยถูกต้องป่ะเดิน w a l k ป่ะขอบคุณมากค่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว พาไปเดินดูตลาดกันปะเดี๋ยวพาเดินเที่ยวตลาดครับผมเดี๋ยวไปเดิกอยู่ตลาดเนาะเดี๋ยวดูบรรยากาศช้อปปิ้งมีเงินก็หอบมาก็ไม่ไม่เหลือพี่ อ่ะมาปากอุ้มแป๊บนึงไอ้ยาไอ้ยาโอ้ยปะคนสวยเดิน เดินตามหน้าเลย เดินนำหน้าเลยปะเดินมา อยู่ต้องเดินอยู่ต้องเดิน อยู่แข็งแรงเอออยู่แข็งแรงอยู่ต้องเดิน เดี๋ยวป้าพาไปกินข้าวแปดโมงพอดีอาดูบรรยากาศซื้อผ้าไหมครับผมช้อปปิ้งใส่บาตรเสร็จแล้วก็มาช้อปปิ้งกัน อยากกินข้าวยัง ยังเลยค่ะกินข้วต้มอยู่ค่ะอ๋อ ยังไม่ฮอบบายเนาะพูดจ้ากันพูดจ้าชุด อันชุดนี้ลายขอเจ้าเนาะลายขอเจ้าสวยครับผมลายขอเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทอดกันนะครับอันนี้คือพาสเทลกันค่ะคืนนี้ราคาส่งหน้าร้านพันแปดร้อยห้าสิบเราส่งในคาไลน์นะคะเป็นเป็นหน้านาหน้านามันจะเป็นมาดูการช้อปปิ้งช้อปปิ้งผ้าไหมกันครับผมมาดูการช้อปปิ้งครับผมใครว่างก็มาดู ฮะ เอาเงินแสนมาซื้อน้งจับนาเะเป็นไหมบ้านตัวพุ่งจับแล้วขนลุก คนคนที่โทรเขาไนไปจะเดินไปไปเดินไปวอลกิ้งไป พอแล้วไปสวยก็เอนั่งก่อนนะคะวอลกิ้งไปลูกวอลกิ้งไปดูกระจกได้เลยค่ะสีเขียวสวยค่ะใส่แล้วขึ้นเลยมันจะเอ๊ะครับนี่มาได้ยังไงมีมดแล้เนาะ ดูบรรยากาศซื้อเข้าไปครับผม นักท่องเที่ยว มาเที่ยวกันนอกจากทริปมาเที่ยวสุรินทร์มีกิจกรรมใส่บาตรแล้วก็ มาดูผ้าไหมเนาะซื้อเป็นของฝากครับผมพันกว่าบาทผ้าไหมเนาะเอาลายแบบเอาลายโบราณนะพันกว่าบาทครับผม ไม่แพงครับตลาดที่เดียวครับ ประเทศไทยก็สุรินทร์นี่แหละ จัดทุกเสาร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะทำกิจกรรมให้ชาวบ้านมีงานทำ ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านก็มีงานทำมีรายได้ ไม่เหงาโอ้ยไปกันไปไหนทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้อยู่อยู่อยู่เดินมาวอกกิ้งอมากิ้งมาวอกกิ้งมาตัวเล็กมาด้วยครับผมตัวเล็กมากับตัวเล็กแครว่างก็เล่นเชิญครับผม วันนี้ขึ้นนานหน่อย ขึ้นสิบห้านาที คนไม่เห็น ครับผม ก็ประมาณว่าใครว่างก็ทำใหม่ไม่ดังเนาะทำใหม่ไม่ดังเอาไปดูบรรยากาศช้อปปิ้งครับผมช้อปช้อปผ้าไหมตักบาตรเสร็จแล้วก็มาเที่ยวผมมาตักบาตรเสร็จใครมาก็มีผ้าไหมบริการนะครับผม ใส่บาตรมีผ้าไหมใส่ให้ยืมให้ยืม ดูความหมายยายขายดีมากมาจากไหนเนี่ยยายขายดีไหมขาย ไม่ทันใช่ไหมขายดีขายไม่ทัน เห็นไงเจอแม่ค้าเป็นไงอ่ะแม่ค้าสดินดูบรรยากาศเลือกค่าครับผมดูเลือกค่ามาช้อปปิ้งใส่บาทแล้วก็มาช้อปมาช้อปกันนะผมดูภาพสตรีเนาะ ช่องผมส่วนมากก็จะเป็นแต่ผู้ชายดูผู้หญิงไม่ค่อยมีคนดูเออประมาณนี้คุณยายมาจากไหนครับมาเที่ยวเที่ยวจ้าเที่ยวเที่ยวดูผ้าไหมเหรอผ้าไหมชอบชอบไหมมีเงินซื้อนะอ๋อเหมือนกันเลย ชอบจน เยอะมากครับผมวันนี้ รอบนี้เยอะ อย่างเยอะเลยอ่ะ ตึงตเงงเดี๋ยวถามคนบ้านตะกูกัน สวัสดีครับ ยาย ยายสบายดี ขายได้ไหมวันนี้ยังคนมาเกโอ้ยมาช้าบอก สาวตะกูกนี่นะ สาวตะกูกสินลินเด้อ นางอะไรเนี่ย อ๋อ คุณยายเนาะ คนแถวบ้านของผมคน เอ่อ อยู่อำเภอเดียวกันนั่นแหละ ช่วยแกหน่อยประมาณนั้นเนอะช่วยช่วยช่วยได้ก็ช่วยประมาณนี้ครับผมเดินเที่ยวผมเดินดูบรรยากาศบรรยากาศผ้าใหมกันเลือกผ้าใหมกันครับผมชุดเมื่อกี้นะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใส่บาตรแล้วก็ทำกิจกรรมไปผู้สูงวัยเนาะเขาก็จะชอบผ้าใหมกัน มาซื้อข้าวใหม่ฮะนี่ชุดนี้เป็นชุดในทางเหนือสาวเหนือชุดเหนือชุดทางเหนือชุดสำเร็จก็มีนะพี่ดา ชุดสำเร็จเขาเลือกกันเลยนะไม่ต้องไม่ต้องไปจ้างเขาตัดเลยเขาตัดให้เรียบร้อยแล้วแฟชั่นช่างฝีมือ เมืองสุรินทร์เลือกกันเลย มันไม่แพงชุดละแปดร้อยเองครับที่สวยงั้นเลยใส่ไม่ซ้ำใครเนาะตัดต่่งตัดโดยเฉพาะ โดยช่างฝีมือเมืองสุรินทร์กัน ก็จะมีร้านตัดขายแพงครับ ชุดละแปดร้อยผมอันนี้แปดร้อยเก้าร้อยเนาะแพงแปดร้อยกว่าบาทเอาไว้ใส่นี่ชุดลายอันตรมลายโฮผสมกัน มีชุดเยอะครับผมนักท่องเที่ยวมาเลือกครับผมถ้าซื้ออย่างนี้ก็จะถูกครับผม ชุดไม่ถึงพันครับผม ถ้าซื้อเป็นชุดเป็นผ้าไหมก็จะ ผมว่าถูกนะ ไม่แพง มีคนตัดให้เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นมันก็ไม่แพง ชุดอย่างนี้ชุดเก๋ๆครับผมลายเก๋ๆโปรงเก๋ๆเนาะร้านนี้แฟชั่นเขาตัดเขาตัดเก่งนะ สวยครับชุดสีเขียวก็สวยเห็นไหมมันมันไม่แพงเขาก็คนซื้อก็ซื้อได้ประมาณนั้นนะไม่ต้องเอาไปตัดด้วยเอาไว้ใส่เล่นได้ ใส่ที่บ้านใส่ ใส่ลำลองได้เนาะเที่ยวเที่ยวตรงนู้นเที่ยวตรงนี้ได้ ใส่ออกงานได้ครับผมว้าหัวจุโตอ่ะน้องพลอยง่วงแล้วไปเดินตลาดปะซื้อข้าวเหนียวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตัวนี้ไปกลับบ้านไป ง่วงละ ไม่ไหวแล้วตื่นเช้า พาตื่นเช้าเงี้ยครับทะลุทุลักทุเลนเลยครับผมมากับน้องพลอยค่ะคุณยาย คุณยายมาขายได้บ่ขายแบบกระดิ่งครับผมบรรยากาศ บ้านนี้ก็ก็จะขายแบบบ้านนี้เขาประกวดชนะเลิศครับผม นมนมขายผ้าไหมชุดลายขอเจ้าเนาะสวยอะลายขอเจ้าชุดนี้สวยสีแดงเท่าไหร่ครับสีแดงแรงลิตรสามพันห้าสามพันห้าเนาะกีตะกอครับผมสามตะกอบ้านขวาวบ้านขวาวหนุ่มบ้านขวาวครับผมอย่าลืมนะใครมาเที่ยวสลิงก็แวะมาหาหนุ่มๆด้วยมีร้านเดียวหนุ่มมหน้าตาดี อืมร้านนี้แหละมาจากอำเภอขวาวสิรินจังหวัดสุรินทร์ครับผมบ้านนี้ ันี้ก็ขายดีผมช้อปปิ้งกันเลยเลือกกันอยู่ขังนี้ขายดีเด้ออเหงื่อแตกครับผม ขอบคุณนะครับ ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนงใจครับผมกรุงเทพตาโสเอาเฝ้าพี่บงพี่ดากรุงเทพเนาะ อ่าไปแล้วครับ ผม โอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอุ้มไม่ไหวแล้วอุ้มลุกไม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะ สาวบ้านโพ สามอำเภอขวาสินเลนขายดีไหมครับ ยังไม่ถึงยังไม่เปิดเลยเหรอ ยังไม่เปิดหัวเลย อ๋ออ่าสู้ ๆ ครับผม